ลักษณะสูตรว่าด้วย มหาปุริสลักษณะ 32 ประการ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ณพระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ดูกราภิกษุทั้งหลาย พระมหาบุรุษ ผู้สมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะ 32 ประการเหล่านี้ ย่อมมีคติเป็นสองเท่านั้น ไม่เป็นอย่างอื่น คือ ถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม เป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขต ทรงชนะแล้ว มีราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการ คือจักแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว แก้วมณี นางแก้ว คฤหบดีแก้ว ปรินายกแก้วเป็นที่เจ็ด พระราชบุตรของพระองค์มีกว่าพันล้วนกล้าหาญ มีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์ สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้ พระองค์ทรงชำนะโดยธรรม โดยเสมอมิต้องใช้สัตรามิต้องใช้อาชญา มิได้มีเสนียด ครอบครองแผ่นดิน มีสาครเป็นขอบเขตมิได้มีเสาเขื่อนมิได้มีนิมิต ไม่มีเสี้ยนหนามสำเร็จ แพร่หลาย มีความเกษมสำราญ ถ้าเสด็จออกผนวดเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคา คือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก ดูกราภิกษุทั้งหลาย มหาปุริสลักษณะ 32 ประการนั้นเป็นไนซึ่งพระมหาบุรุษประกอบแล้ว ย่อมมีคติเป็นสองเท่านั้น ไม่เป็นอย่างอื่น คือ ถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอันหนึ่ง ถ้าพระมหาบุรุษนั้นเสด็จออกผนวดเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก ดูกระภิกษุทั้งหลาย พระมหาบุรุษในโลก มีมหาปุริสลักษณะดังนี้หนึ่งมีพระบาทประดิษฐานเป็นอันดี ภิกษุทั้งหลาย การที่พระมหาบุรุษ มีพระบาทประดิษฐานเป็นอันดี นี้เป็นมหาบุริสลักษณะของมหาบุรุษ 2. ณพื้นภายใต้ฝ่าพระบาททั้งสองของพระมหาบุรุษ มีจักเกิดขึ้น มีซี่กรรมข้างละพัน มีกง มีดุม บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง 3. มีส้นพระบาทยาว 4. มีพระองคุลียาว 5. มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม 6. มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายดุจตาข่าย 7. มีพระบาทเหมือนสังควาำ 8. มีพระชงรีเรียวดุดแข้งเนื้อทราย 9. เสด็จสถิตยืนอยู่มิได้น้อมลง เอาฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองลูบคลำได้ถึงพระชานุทั้งสอง 10. มีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝัก 11. มีพระชวีวันดุดวันณะแห่งทองคำคือมีพระตจจะประดุดหุ้มด้วยทอง 12. มีพระชวีละเอียด เพราะพระชวีละเอียด ทุลีละอองจึงมิติดอยู่ในพระกายได้ 13. มีพระโลมชาติเส้นหนึ่งเส้นหนึ่ง เกิดในขุมละเส้นละเส้น 14. มีพระโลมาชาติ มีปลายขึ้น ช้อยขึ้นข้างบน มีสีเขียว มีสีเหมือนดอกอัญชัน ขดเป็นกุลทนทักษิณาวัตร 15. มีพระกายตรงเหมือนกายพรหม 16. มีพระมังสะเต็มในที่เจ็ดสถาน 17. มีกึ่งพระกายท่อนบน เหมือนกึ่งกายท่อนหน้าของสีหะ 18. มีระหว่างพระอังสะเต็ม 19. มีปริมณฑลดุดไม้นิโครธ วาของพระองค์ เท่ากับพระกายของพระองค์ พระกายของพระองค์ก็เท่ากับวาของพระองค์ 20. มีลำพระสอกลมเท่ากัน 21. มีปลายเส้นประสาทสำหรับนำรสอาหารอันดี 22. มีพระหานุดุดคางราชสี ยี่สิบสามมีพระทนสี่สิบซี่ยี่สิบสี่มีพระทนเรียบเสมอกันยี่สิบห้ามีพระทนไม่ห่างยี่สิบหกมีพระทาถะขาวงามยี่สิบเจ็ดมีพระชิวหาใหญ่ 28 มีพระสุรเสียง ดุดเสียงแห่งพรม ตรัสมีสำเนียงดังนกกรวิก 29. มีพระเนตรดำสนิท 30. มีดวงพระเนตรดุดตาแห่งโค 31. มีพระอุณาโลม บังเกิดณระหว่างพระขนง มีสีขาวอ่อน ควรเปรียบด้วยนุ่น 32. มีพระเศียรดุดประดับด้วยกรอบพระพัก ดูกระภิกษุทั้งหลาย แม้การที่พระมหาบุรุษ มีพระเศียรดุดประดับด้วยกรอบพระพักนี้ ก็เป็นมหาปุริสลักษณะของพระมหาบุรุษนั้น ดูกระภิกษุทั้งหลาย มหาปุริสลักษณะ 32 ประการเหล่านี้แล ที่มหาบุรุษประกอบแล้ว ย่อมเป็นเหตุให้มีคติเป็นสองเท่านั้น ไม่เป็นอย่างอื่น คือ ถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอันหนึ่ง ถ้าพระมหาบุรุษนั้น ออกจากเรือนทรงผนวดเป็นบรรพชิต จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก ดูกระภิกษุทั้งหลาย พวกฤาษีแม้เป็นภายนอก ย่อมทรงจำมหาปุริสลักษณะของพระมหาบุรุษ32เหล่านี้ได้แต่ฤาษีทั้งหลายนั้นย่อมไม่ทราบว่า เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก สัตว์ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนี้อันตนทำสั่งสมพอกพูนภัยบูนสัตว์ที่บำเพ็ญกุศลกรรมนั้น ย่อมครอบงำเทวดาทั้งหลายอื่นในโลกสวรรค์ โดยสถานสิบคือ อายุทิพย์วันณทิพย์ ความสุขทิพย์ ยศทิพย์ ความเป็นอธิบดีทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์และโผฏฐพะทิพย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ ษุทั้งหลาย ตถาคต เคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน พบก่อน กำเนิดก่อน เป็นผู้มีสมาทานมั่นในกุศลธรรม มีสมาทานไม่ถอยหลังในกายสุจริต ในวจีสุจริต ในมโนสุจริต ในการบำเพ็ญทาน ในการสมาทานศีล ในการรักษาอุโบสถ ในการปฏิบัติดีในมารดา ในการปฏิบัติดีในบิดา ในการปฏิบัติดีในสมณะ ในการปฏิบัติดีในพรหมในความเป็นผู้เคารพต่อผู้ใหญ่ในสกุล และในธรรม เป็นอธิกุศลอื่น ๆ ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสม พอกพูนภัยบูนตถาคตย่อมครอบงำเทวดาทั้งหลายอื่นในโลกสวรรค์ โดยสถานสิบคืออายุทิพย์วันนาทิพย์ ความสุขทิพย์ยศสทิพย์ความเป็นอธิบดีทิพย์รูปทิพย์ เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์และโผฏฐพาทิพย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้ว มาถึงความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ พระมหาบุรุษนั้น มีพระบาทตั้งอยู่เฉพาะเป็นอันดี คือทรงเหยียบพระบาทเสมอกันบนพื้น ทรงยกระบาดขึ้นก็เสมอกัน ทรงจดภาคพื้นด้วยฝ่าพระบาททุกส่วนเสมอกัน พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิดำรงอยู่ในธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม เป็นอิสระในแผ่นดิน มีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขต ทรงชำนะแล้ว มีราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการ คือ จักรรัฐ หัดสดีรัฐ อัศวรัฐมณีรัฐอิทธิรัฐคารืบดีรัฐ ปรินายกรัฐเป็นที่เจ็ด และมีพระราชโอรสมากกว่าพันล้วนเป็นผู้แกล้วกล้า มีพระรูปสมเป็นวีรกษัตริย์ สามารถย่ำยีเสนาแห่งปรปักเสียได้ และพระมหาบุรุษนั้น ทรงชนะโดยธรรมมิต้องใช้อาชญามิต้องใช้สัตราปกครองแผ่นดินนี้ มีสาครเป็นขอบเขต มิได้มีเสาเขื่อนมิได้มีนิมิต ไม่มีเสี้ยนหนามมั่งคั่ง แพร่หลาย มีความเกษมสำราญมิได้มีเสนียดเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ ไม่มีใครๆที่เป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นข้าศึกศัตรูจะพึงข่มได้ อันหนึ่ง ถ้าพระมหาบุรุษนั้น ออกจากเรือน ทรงผนวดเป็นบรรพชิต จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคา คือกิเลส อันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้คือ ไม่มีเหล่าฆ่าศึกศัตรู ภายในหรือภายนอก คือ ราคะ โทสะโมหะ หรือสมณพราหมณ์ เทวดา มารพรม ใครๆในโลกจะพึงข่มได้ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะนั้นว่า พระมหาบุรุษยินดีในวจีสัตว์ในธรรม ความฝึกตน ความสำรวม ความเป็นผู้สะอาด ศีลที่เป็นอาลัย อุโบสถกรรม ความไม่เบียดเบียนเหล่าสัตว์ และกรรมอันไม่สาหัส สมาทานแล้วมั่นคง ทรงประพฤติมาแล้วอย่างรอบคอบ เพราะกรรมนั้น พระมหาบุรุษจึงหลีกไปสู่ไตรทิพย์ เสวยความสุขและสมบัติ เป็นที่เพลิดเพลินยินดี จุติจากไตรทิพย์แล้วเวียนมาในโลกนี้เยียบปัตภีด้วยฝ่าพระบาทอันเรียบ พวกพราหมณ์ผู้ทำนายพระลักษณะมาประชุมกันแล้วทำนายว่า พระราชกุมารนี้มีฝ่าพระบาทประดิษฐานเรียบ เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ไม่มีใครข่มได้ พระลักษณะนั้น ย่อมเป็นนิมิตส่องเนื้อความนั้น พระราชกุมารนนี้ เมื่ออยู่ครองคาราวาสไม่มีใครสามารถข่มได้ มีแต่ครอบงำพวกวรปักเล่าศัตรูไม่อาจย่ำยีได้ ใครๆที่เป็นมนุษย์ในโลกนี้ หาข่มได้ไม่ เพราะผลแห่งกุศลกรรมนั้น ถ้าพระราชกุมารเช่นนั้น เข้าถึงบรรพชา ทรงยินดียิ่งด้วยความพอใจในเนคขมมะ จะมีพระปรีชาเห็นแจ่มแจ้ง เป็นอัครบุคคล ไม่ถึงความเป็นผู้อันใครๆข่มได้ ย่อมเป็นผู้สูงสุดกว่านรชน อันนี้แหละเป็นธรรมดาของพระกุมารนนั้น ระภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน พบก่อนกำเนิดก่อน ได้เป็นผู้นำความสุขมาให้แก่ชนเป็นอันมากบรรเทาภัยคือความหวาดกลัวและความหวาดเสียว จัดความรักษา ปกครองป้องกันโดยธรรม และบำเพ็ญทาน พร้อมด้วยวัตถุ อันเป็นบริวาร ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูนภัยบูนตถาคตย่อมครอบงำเทวดาทั้งหลายอื่นในโลกสวรรค์ โดยสถานสิบคืออายุทิพย์วันนาทิพย์ ความสุขทิพย์ยศทิพย์ความเป็นอธิบดีทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์และโผฏภาทิพย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปริศลักษณะนี้คือ ในฝ่าพระบาททั้งสอง มีจักเกิดเป็นอันมาก มีซี่กำพันหนึ่ง มีกง มีดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง มีระหว่างอันกุศลกรรมแบ่งเป็นอันดี พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น ถ้าอยู่ครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้คือ มีบริวารมาก คือ มีบริวารเป็นพราหมณ์ เป็นคฤหบดี เป็นชาวนิคม เป็นชาวชนบท เป็นโหราจารย์ เป็นมหาอัมาตเป็นกองทหาร เป็นนายประตู เป็นอัมาต เป็นบริษัท เป็นเจ้า เป็นเศรษฐี เป็นราชกุมาร ถ้าพระมหาบุรุษนั้น ออกจากเรือนทรงผนวดเป็นบรรพชิต จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้า จะได้ผลข้อนี้คือ มีบริวารมาก คือมีบริวารเป็นภิกษุ เป็นภิกษุณี เป็นอุบาสก เป็นอุบาสิกา เป็นเทวดา เป็นมนุษย์ เป็นอสูร เป็นนาคเป็นคนทันพระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะนั้นว่า พระมหาบุรุษเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆผู้นำความสุขมาให้แก่ชนมากบรรเทาภัยคือ ความหวาดกลัวและความหวาดเสียว ขวนขวายในความคุ้มครองรักษาป้องกัน เพราะกรรมนั้น พระมหาบุรุษ จึงหลีกไปสู่ไตรทิพย์ เสวยความสุขและสมบัติเป็นที่เพลิดเพลินยินดี ครั้นจุติจากไตรทิพย์แล้ว เวียนมาในโลกนี้ ย่อมได้หลายจากทั้งหลาย มีซี่กรรม พันหนึ่ง มีกง มีดุมโดยรอบ ในฝ่าพระบาททั้งสอง พวกพราหมณ์ผู้ทำนายลักษณะมาประชุมกันแล้ว เห็นพระราชกุมาร มีลักษณะอันเกิดด้วยบุญเป็นร้อยร้อย แล้วทำนายว่า พระราชกุมารนี้จักมีบริวาร ย่ำยีเสียซึ่งศัตรู เพราะจักทั้งหลายมีกงโดยรอบอย่างนั้น ถ้าพระราชกุมารเช่นนั้นไม่เข้าถึงบรรพชา จะยังจักให้เป็นไปและปกครองแผ่นดิน มีกษัตริย ที่มียศมากเป็นอนุยนติดตามห้อมล้อมพระองค์ และถ้าพระราชกุมารเช่นนั้นเข้าถึงบรรพชา เป็นผู้ยินดียิ่งด้วยความพอใจในเนคขมมะ จะมีพระปรีชาเห็นแจ่มแจ้ง พวกเทวดา มนุษย์ อสูรท้าวสักกะ ยักษ์ คนทัน นาค วิหก และสัตว์สี่เท้า ที่มียศมาก จะห้อมล้อมพระองค์ผู้ไม่มีใครยิ่งกว่าอันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว กรภิกษุทั้งหลาย ตถาคต เคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน พบก่อนกำเนิดก่อน ละปานาติบาตแล้ว เว้นขาดจากปานาติบาตแล้ว วางทันทะ วางสัตราแล้ว มีความละอาย มีความกรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ ตถาคต ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสม พอกพูนภัยบูนตถาคตย่อมครอบงำเทวดาทั้งหลายอื่นในโลกสวรรค์ โดยสถานสิบคืออายุทิพวันนาทิพความสุขทิพยศสศทิพ ความเป็นอธิบดีทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์และโผฏฐาทิพย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะสามประการ คือ ส้นพระบาทยาวหนึ่ง มีนิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทยาวหนึ่ง มีพระกายตรงดังว่ากายแห่งพรมหนึ่ง พระมหาบุรุษนั้นสมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งหลายนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาได้ผลข้อนี้คือ มีพระชนมายุยืนดำรงอยู่นาน ทรงอภิบาลพระชนมายุยืนยาว ไม่มีใครๆที่เป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นข้าศึกศัตรูสามารถปลงพระชนชีพในระหว่างได้ ถ้าพระมหาบุรุษนั้น ออกจากเรือนทรงผนวดเป็นบรรพชิต จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้คือ มีพระชนมายุยืนดำรงอยู่นาน ทรงอภิบาลพระชนมายุยืนยาว ไม่มีค่าศึกศัตรู จะเป็นสมณพราหมณ์ เทวดา พรม มารใคร ๆ ในโลก จะสามารถปลงพระชนชีพในระหว่างได้ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลาย จึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่า พระมหาบุรุษทรงทราบว่าการฆ่า อันเป็นเหตุให้สัตว์ตายว่า เป็นภัยแก่ตน ได้เป็นผู้เว้นขาดแล้ว เบื้องหน้าแต่มรณะ ได้ไปแล้วสู่สวรรค์ เพราะกรรมที่ทรงประพฤติดีแล้วนั้น เสวยวิบากอันเป็นผลแห่งกรรมที่ทรงทำดีแล้วจุติแล้วเวียนมาในโลกนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งลักษณะสามในโลกนี้คือ มีส้นพระบาทยาวงามหนึ่ง พระกายเกิดดีตรงสวยงาม ประหนึ่งว่ากายพรมมีพระพาหางาม มีความเป็นหนุ่ม สวดทรงสวยเป็นสุชาติหนึ่ง มีนิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทยาวอ่อนดังปุยฝ้ายหนึ่ง พระชนกเป็นต้น ทรงบำรุงพระราชกุมาร เพื่อให้มีพระชนมายุเป็นไปนาน เพราะพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยปุริสลักษณะสามประการ ถ้าพระราชกุมารเป็นขฤหัสก็จะให้พระชนชีพเป็นไปนาน ถ้าทรงผนวดก็จะให้พระชนชีพเป็นไปนานกว่านั้น เพื่อให้วสีและอิทธิเจริญไป พระลักษณะนั้นเป็นนิมิตเพื่อความเป็นผู้มีชนมายุยืนด้วยประการดังนี้ ดูกระภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน พบก่อน กำเนิดก่อน เป็นผู้ให้ของที่ควรเคี้ยว และของที่ควรบริโภคอันประณีตและมีรสอร่อย และให้น้ำที่ควรซดควรดื่ม ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทำสั่งสมพอกพูนไพ่บูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาบริสลักษณะนี้ คือ มีมังสะอูมในที่เจ็ดสถาน คือที่หลังพระหัตถ์ทั้งสองก็มีมังสะอูมที่หลังพระบาททั้งสอง ก็มีมังสะอูมที่บนพระอังสาทั้งสองก็มีมังสะอูมที่ลำพระสอก็มีมังสะอูมพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาา จะได้รับผลข้อนี้คือย่อมเป็นผู้ได้ของที่ควรเคี้ยว และของที่ควรบริโภค อันประณีต และมีรสอร่อย และได้น้ำที่ควรซดควรดื่ม ถ้าพระมหาบุรุษนั้น ออกจากเรือนทรงผนวดเป็นบรรพชิต จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลส อันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือ ส่งได้ของที่ควรเคี้ยว และของที่ควรบริโภคอันประณีต และมีรสอร่อย และส่งได้น้ำที่ควรซดควรดื่ม พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะนั้นว่า พระมหาบุรุษอุดม เป็นผู้ให้ของที่ควรเคี้ยว และของที่ควรบริโภค และน้ำที่ควรซดควรดื่ม มีรสอันเลิศเพราะกรรมที่ทรงประพฤติดีแล้วนั้น พระมหาบุรุษนั้นจึงบันเทิงใจอยู่ นานในสวนนันทวัน มาในโลกนี้ย่อมได้มังสะอูมเจ็ดแห่ง และได้พื้นพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่ม บัณฑิตผู้ฉลาดในนิมิตแห่งลักษณะกล่าวไว้ เพื่อความเป็นผู้ได้ของควรเคี้ยวและโภชนะอันมีรสลักษณะนั้น ใช่ว่าจะส่องอัดแม้แก่พระมหาบุรุษผู้เป็นครหัสเท่านั้น ถึงพระมหาบุรุษทรงผนวด ก็จะได้ขัดชับโภชนะที่วัตถุนั่นเหมือนกัน พระองค์เป็นผู้ได้ของขวนเคี้ยวและโภชนะ มีรสอันอุดม บัณฑิตทั้งหลายกล่าวแล้วว่า พระองค์เป็นผู้ตัดกิเลส เป็นเครื่องผูกของารหัสทั้งปวงเสีย กราภิกษุทั้งหลาย ตถาคต เคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน พบก่อน กำเนิดก่อน เป็นผู้สงเคราะห์ประชาชนด้วยสังคหาวัตถุสี่ คือการให้ การกล่าวคำเป็นที่รัก การประพฤติให้เป็นประโยชน์ และความเป็นผู้มีตนเสมอ ตถาคต ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทำสั่งสม พอกพูนไพ่บูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะทั้งสองนี้ คือ พระหัตถ์และพระบาทมีพื้นอ่อนนุ่มหนึ่ง และมีพระหัตถ์และพระบาทมีลายดั่งว่าร่างข่ายหนึ่ง พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งสองนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้ คือ มีบริวารชน อันพระองค์ทรงสงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดี บริวารชนที่พระองค์ทรงสงเคราะห์เป็นอย่างดีนั้น เป็นพราหมณ์ เป็นคฤหบดี เป็นชาวนิคม เป็นชาวชนบท เป็นโหราจารย์เป็นมหาอมาตย์เป็นกองทหาร เป็นนายประตู เป็นอมาตย์เป็นบริษัท เป็นเจ้า เป็นเศรษฐี เป็นราชกุมาร ถ้าพระมหาบุรุษนั้น ออกจากเรือนทรงผนวดเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้ คือ มีบริวารชนอันพระองค์ทรงสงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดี บริวารชนที่พระองค์ทรงสงเคราะห์เป็นอย่างดีนั้น เป็นภิกษุ เป็นภิกษุณี เป็นอุบาสก เป็นอุบาสิกา เป็นเทวดา เป็นมนุษย์ เป็นอสูร เป็นนาคเป็นคนทันเ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่า พระมหาบุรุษทำแล้ว ประพฤติแล้วซึ่งการให้หนึ่ง ซึ่งความเป็นผู้ประพฤติให้เป็นประโยชน์หนึ่ง ซึ่งความเป็นผู้กล่าวคำเป็นที่รักหนึ่ง ซึ่งความเป็นผู้มีพระฉันทะเสมอกันหนึ่งให้เป็นความสงเคราะห์อย่างดีแก่ชนเป็นอันมาก ย่อมไปสู่สวรรค์ ด้วยคุณอันตนไม่ได้ดูหมิน่นจุติแล้วเวียนมาในโลกนี้ เป็นพระกุมาร ยังหนุ่มแน่นงดงาม ย่อมได้เฉพาะซึ่งความเป็นผู้มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่มด้วย ซึ่งความเป็นผู้มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายเป็นร่างข่ายงามยิ่ง และมีส่วนสวยน่าชมด้วย พระองค์มาสู่แผ่นดินนี้ มีบริวารชน อันพระองค์พึงตรวจตราและสงเคราะห์ดี ตรัสถ้อยคำเป็นที่น่ารักสแสวงหาผลประโยชน์เกื้อกูลและความสุขให้ ทรงประพฤติความดีมากหลาย ที่พระองค์โปรดยิ่ง ถ้าพระองค์ทรงละความบริโภคกามารมณ์ทั้งปวง เป็นพระชินะตรัสธรรมกถาแก่ประชุมชน ประชุมชนก็จะสนองคำของพระองค์เลื่อมใสยยิ่งนัก ครั้นฟังธรรมแล้ว ย่อมจะพากันประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ูกราภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน พบก่อน กำเนิดก่อน เป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยอัดประกอบด้วยธรรม แนะนำประชาชนเป็นอันมาก เป็นผู้นำประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้บูชาธรรมเป็นปกติเ ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทมสั่งสม พอกพูนไพ่บูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะสองประการนี้คือ มีพระบาทดุดสังคว่ำหนึ่ง มีพระโลมชาติล้วนมีปลายช้อนขึ้นข้างบนทุกๆเส้นหนึ่ง พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งสองนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือ เป็นผู้เลิศประเสริฐ เป็นประธานสูงสุด ดีกว่าหมู่ชนที่บริโภคกามถ้าพระมหาบุรุษออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลส อันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือ เป็นผู้เลิศ ประเสริฐ เป็นประธานสูงสุด ดีกว่าสรรพสัตว์ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเีระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่า พระมหาบุรุษพิจารณาก่อน จึงกล่าวคำอันประกอบด้วยอัดและธรรม แสดงแล้วกับประชาชนเป็นอันมาก เป็นผู้นำประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้ไม่ตรณีได้เสียสละบูชาธรรมแล้ว พระองค์ย่อมไปสู่สุคติ บันเทิงอยู่ในสุคตินั้น เพราะกรรมอันพระองค์ประพฤติดีแล้ว มาในโลกนี้ ย่อมได้ลักษณะสองประการ เพื่อความเป็นผู้มีความสุขอันอุดม พระมหาบุรุษนั้นมีพระโลมชาติ มีปลายช้อนขึ้นข้างบน และมีพระบาทดำรงอยู่แล้วเป็นอันดี อันพระมังสะและโลหิตปิดบัง อันหนังหุ้มห่อแล้ว และมีพระเพลาเบื้องบนงาม พระมหาบุรุษเช่นนั้น ถ้าอยู่ครองเรือนจะถึงความเป็นผู้เลิศกว่าพวกที่บริโภคกามไม่มีใครๆยิ่งกว่า พระองค์ทรงครอบงำชมพูทวีปเสียสิน้นอันหนึ่ง หากพระองค์ทรงผนวดก็จะทรงพระวิริยะอย่างประเสริฐ ถึงความเป็นผู้เลิศกว่าสรรพสัตว์ไม่มีใครๆยิ่งกว่าพระองค์ได้ ทรงครอบงำโลกทั้งปวงอยู่ ภิกษุทั้งหลาย ตถาคต เคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน พบก่อน กำเนิดก่อน เป็นผู้ตั้งใจสอนศิลปะ วิชา จารณะ หรือกรรม ด้วยมนสิการว่า ทำฉไหน ชนทั้งหลายนี้ พึงรู้เร็ว พึงสำเร็จเร็ว ไม่พึงลำบากนาน ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสม พอกพูนไพ่บูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ คือ มีพระชงเรียวดังแข้งแห่งเนื้อทราย พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้ คือ จะส่งได้เฉพาะซึ่งหัตถาที่วาหนะ อันคู่ควรแก่พระราชา ซึ่งเป็นองค์แห่งเสนาของพระราชา และเครื่องราชูปโภค อันสมควรแก่พระราชาโดยพลัน ถ้าพระมหาบุรุษนั้น ออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้า จะได้รับผลข้อนี้ คือ จะส่งได้เฉพาะซึ่งจีวราที่ปัจจัยอันสมควรแก่สมณะ และจตุบริษัทอันเป็นองค์ของสมณะ และส่งได้บริขารเป็นสมนูปโภค อันสมควรแก่สมณะโดยพลัน พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลาย จึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะนั้นว่า พระมหาบุรุษปรารถนาอยู่ว่าทำฉไหน พวกศึกษาเหล่านี้จะรู้แจ่มแจ้งเร็วในศิลปะ ในวิชา ในจรณะและในกรรม และด่วนบอกศิลปะที่ไม่เป็นไป เพื่อจะเบียดเบียนแก่ใครๆ ด้วยความตั้งใจว่า ผู้ศึกษาจะไม่ลำบากนาน ครั้นทำกุศลกรรมมีความสุขเป็นผลนั้นแล้ว ย่อมได้พระชงทั้งคู่เป็นที่ชอบใจ มีสวดทรงดีกลมกล่อมเป็นสุชาติ เรียวไปโดยลำดับ มีโลมชาติมีปลายช้อนขึ้นข้างบน มีหนังอันละเอียดหุ้มห่อแล้ว บัณฑิตทั้งหลาย ชมพระมหาบุรุษนั้นว่า พระองค์มีพระชงดังว่าแข้งแห่งเนื้อทราย และชมพระลักษณะคือโลมชาติเส้นหนึ่งเส้นหนึ่ง อันประกอบด้วยสมบัติที่ใครๆ ปรารถนารวมเข้าไว้ในที่นี้ พระมหาบุรุษเมื่อยังไม่ทรงผนวดก็ได้ลักษณะนั้น ในที่นี้เร็วพลันเ ถ้าพระมหาบุรุษเช่นนั้นเข้าถึงบรรพชา ทรงยินดียิ่งแล้วด้วยความพอพระทัยในเนคขมมะ มีพระปรีชาเห็นแจ่มแจ้ง ส่งพระวิริยะยอดเยี่ยม จะส่งได้พระลักษณะเป็นอนุโลมแก่พระลักษณะที่สมควรเร็วพลัน ระภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน พบก่อน กำเนิดก่อน เป็นผู้เข้าหาสมณะหรือพราหมณ์ แล้วซักถามว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ กรรมส่วนกุศลเป็นอย่างไร กรรมส่วนอกุศลเป็นอย่างไร กรรมส่วนที่มีโทษเป็นอย่างไร กรรมส่วนที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไร กรรมที่ควรเสพเป็นอย่างไร กรรมที่ไม่ควรเสพเป็นอย่างไร กรรมอะไรข้าพเจ้าทำอยู่ พึงเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์ เพื่อทุกตลอดกาลนาน อันหนึ่ง กรรมอะไรข้าพเจ้าทำอยู่ พึงเป็นไปเพื่อเป็นประโยชน์ เพื่อสุขตลอดกาลนาน ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทำสั่งสมพอกพูนไพ่บูนตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้น อันตนทำสั่งสมพอกพูนไพ่บูน ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาโปริสลักษณะนี้ คือ มีพระชวีสุขุมละเอียด เพราะพระชวีสุขุมและละเอียด ทุลีละอองมิติดพระกายได้ พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้ คือ มีปัญญามาก ไม่มีบรรดากามโพคีชนผู้ใดผู้หนึ่ง มีปัญญาเสมอ หรือมีปัญญาประเสริฐกว่าพระองค์ ถ้าพระมหาบุรุษนั้น ออกจากเรือน ผนวดเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้ คือมีพระปรีชามาก มีพระปรีชากว้างขวาง มีพระปรีชาร่าเริง มีพระปรีชาว่องไว มีพระปรีชาเฉียบแหลม มีพระปรีชาทำลายกิเลส ไม่มีบรรดาสรรพสัตว์ผู้ใดผู้หนึ่ง มีปัญญาเสมอ หรือมีปัญญาประเสริฐกว่าพระองค์ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะนั้นว่า พระมหาบุรุษเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆ ประสงค์จะรู้ทั่วถึง เข้าหาบรรพชิต สอบถามตั้งใจฟังด้วยดี มุ่งความเจริญอยู่ภายใน ไตรตรองกถาอันประกอบด้วยอัด มาอุบัติเป็นมนุษย์ มีพระชวีละเอียด เพราะกรรมอันดำเนินไปเพื่อความได้เฉพาะซึ่งปัญญา บัณฑิตผู้ฉลาดในลักษณะและนิมิตทำนายว่า พระราชกุมารเช่นนี้ จะทรงอย่างทราบอัดอันสุขุมแล้วเห็นอยู่ ถ้าไม่เข้าถึงบรรพชา ก็จะยังจักให้เป็นไป ปกครองแผ่นดิน ในการสั่งสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์และในการกำหนด ไม่มีใครประเสริฐหรือเสมอเท่าพระองค์ ถ้าพระราชกุมารเช่นนั้นเข้าถึงบรรพชา ยินดียิ่งด้วยความพอพระทัยในเนคขมมะ จะมีพระปรีชาเห็นแจ่มแจ้ง ทรงได้พระปรีชาอันพิเศษอันยอดเยี่ยม บรรลุพระโพธิญาณ ทรงพระปรีชาอันประเสริฐ กว้างขวางดังแผ่นดิน ูกราภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน พบก่อนกำเนิดก่อน เป็นผู้ไม่มีความโกรธ ไม่มีความแค้นใจ แม้ถูกคนหมู่มากว่าเอา ก็ไม่ขัดใจ ไม่โกรธ ไม่ปองร้าย ไม่จองผลานไม่ทำความโกรธความเคืองและความเสียใจให้ปรากฏ และเป็นผู้ให้เครื่องลาด มีเนื้อละเอียดอ่อน และให้ผ้าสำหรับนุ่งหม่มคือ ผ้าขมพัดมีเนื้อละเอียด ผ้าฝ้ายมีเนื้อละเอียด ผ้าไหมมีเนื้อละเอียด ผ้ากำพลมีเนื้อละเอียด ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสม พอกพูนไพ่บูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือ มีวันนะดังทองคำมีผิวหนังคล้ายทองคำ พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้ คือ จะได้เครื่องลาดมีเนื้อละเอียดอ่อน ทั้งได้ผ้าสำหรับนุ่งหม่ม คือผ้าขมพัดมีเนื้อละเอียด ผ้าฝ้ายมีเนื้อละเอียด ผ้าไหมมีเนื้อละเอียด ผ้ากำพลมีเนื้อละเอียด ถ้าพระมหาบุรุษนั้น ออกจากเรือน ผนวดเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้ คือ ส่งได้เครื่องลาดมีเนื้อละเอียดอ่อน ส่งได้ผ้าสำหรับนุ่งหม่ม คือ ผ้าโขมพัดมีเนื้อละเอียด ผ้าฝ้ายมีเนื้อละเอียด ผ้าไหมมีเนื้อละเอียด ผ้ากำพลมีเนื้อละเอียด ระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะนั้นว่า พระมหาบุรุษ อธิษฐานความเป็นผู้ไม่โกรธไว้ และได้ให้ทานคือผ้าเป็นอันมาก ล้วนแต่มีเนื้อละเอียดและมีสีดี เป็นผู้ดำรงอยู่ในภพก่อนๆ ทรงเสียสละเหมือนฝนตกทั่วแผ่นดิน ครั้นทรงทำกุศลกรรมนั้นแล้ว จุติจากมนุษยโลกเข้าถึงเทวโลก เสวยวิบากอันเป็นผลกรรมที่ทำไว้ดี มีพระชวีเปรียบด้วยทอง ดุดพระอินผู้ประเสริฐกว่าสุรเทวดา ย่อมลบล้นอยู่ในเทวโลก ถ้าเสด็จครองเรือน ยังไม่ประสงค์ที่จะทรงผนวดก็จะทรงปกครองแผ่นดินใหญ่ ทรงได้เฉพาะซึ่งสัตรัตนะ และความเป็นผู้มีพระชวีสะอาด ละเอียด งามลบล้นประชุมชนในโลกนี้ ถ้าเข้าถึงบรรพชา ก็จะทรงได้ซึ่งผ้าสำหรับทรงครอง เป็นผ้าเครื่องนุ่งห่มอย่างดี และเสวยผลกรรม ที่เป็นประโยชน์ดีที่ทรงทำไว้ในภพก่อน ความหมดสิ้นแห่งผลกรรมที่พระองค์ทำแล้วหามีไม่ ดูกระภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน พบก่อนกำเนิดก่อน เป็นผู้นำพวกญาติมิตรสหาย ผู้มีใจดีที่สูญหายพลัดพรากไปนานให้กลับมาพบกันนำมารดากับบุตรให้พบกันนำบุตรกับมารดาให้พบกัน นำบิดากับบุตรให้พบกัน นำบุตรกับบิดาให้พบกัน นำบิดากับพี่น้องให้พบกัน นำพี่ชายกับน้องสาวให้พบกัน นำน้องสาวกับพี่ชายให้พบกัน ครั้นทำเขาให้พร้อมเพรียงกันแล้วก็ชื่นชม ตถาคต ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทำสั่งสม พอกพูนไพ่บูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ คือมีพระคุยหะ เร้นอยู่ในฝัก พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้ คือ มีพระโอรสมาก พระราชบุรุษของพระองค์มีกว่าพันล้วนกล้าหาญ มีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์ สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้ ถ้าพระมหาบุรุษนั้น ออกจากเรือน ผนวดเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้ คือมีพระโอรสมาก พระโอรสของพระองค์มีจำนวนหลายพัน ล้วนเป็นผู้กล้วกล้า มีความเพียรเป็นองค์สมบัติกำจัดปราเสนาเสียได้ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะนั้นว่า พระมหาบุรุษเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆได้ทรงนำพวกญาติมิตรสหายที่สูญหายพลัดพรากไปนานให้กลับมาพบกัน ครั้นทำให้เขาพร้อมเพรียงกันแล้วก็ชื่นชม เพราะกุศลกรรมนั้นพระองค์จึงหลีกไปสู่ไตรทิพย์เสวยความสุขและสมบัติเป็นที่เพลิดเพลินยินดี จุติจากเทวโลก แล้วเวียนมาเกิดในโลกนี้ ย่อมได้องคาพยพที่ปิดบังด้วยผ้าตั้งอยู่ในฝัก พระมหาบุรุษเช่นนั้นมีพระโอรสมาก พระโอรสของพระองค์มากกว่าพันเป็นผู้กล้าหาญเป็นวีรบุรุษ สามารถให้ศัตรูพ่ายไป ให้ปีติเกิดและทูลปิยพจน์แก่พระมหาบุรุษ ที่ยังทรงเป็นคฤหัสถ์เมื่อพระมหาบุรุษทรงผนวดบำเพ็ญพรต มีพระโอรสมากกว่านั้น ล้วนแต่ดำเนินตามพระพุทธพจน์ พระลักษณะนั้นย่อมเป็นนิมิตส่งความนั้นสำหรับพระมหาบุรุษที่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต ระภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน พบก่อนกำเนิดก่อน เมื่อตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห์ ย่อมรู้จักชนที่เสมอกัน รู้จักเอง รู้จักบุรุษพิเศษ อย่างทราบว่า บุคคลนี้ควรแก่สักการะนี้ บุคคลนี้ ควรแก่สักการะนี้ ดังนี้ แล้วทำกิจเป็นประโยชน์อันพิเศษในบุคคลนั้นบุคคลนั้นในการก่อนๆตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสม พอกพูนไพ่บูน ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะสองประการนี้ คือ มีพระกายเป็นปริมณฑลดังว่านิโครธพฤกหนึ่งเมื่อทรงยืนอยู่ ไม่ต้องทรงน้อมพระกายลง ย่อมลูบคลำพระชานุทั้งสอง ด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้หนึ่ง พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งสองนั้น ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้ คือ เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องอุปกรณ์น่าปลื้มใจมาก มีทรัพย์และข้าวเปลือกมาก มีคลังเต็มบริบูรณ์ ถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้า จะได้รับผลข้อนี้ คือ เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก ทรัพย์ของพระองค์นั้น คือ ศรัทธา ศีลฮิริโอตัปปะ สุตตะ จาคะ ปัญญา เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งอย่างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่า พระมหาบุรุษ เมื่อตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห์ พิจารณาแล้ว สอดส่องแล้ว คิดแล้วยังทราบว่า บุคคลนี้ควรแก่สักการะนี้ ดังนี้แล้ว ทำกิจพิเศษของบุรุษในบุคคลนั้นๆในการก่อนก็และพระมหาบุรุษทรงยืนตรง ไม่ต้องน้อมพระกายลง ก็ถูกต้องพระชานุทั้งสอง ด้วยพระกรทั้งสองได้ และมีพระกายเป็นปริมณฑลดังว่า ต้นนิโครธที่งอกงามบนแผ่นดิน ด้วยผลกรรมที่ประพฤติมาดีแล้วยังเป็นส่วนเหลือ มนุษย์ทั้งหลายที่มีปัญญาอันละเอียดรู้จักลักษณะเป็นนิมิตมากอย่างทำนายว่า พระราชโอรสนี้เป็นพระดารุณกุมาร ยังทรงพระเยาว์ย่อมได้เฉพาะซึ่งลักษณะอันคู่ควรแก่ขรหะมากอย่าง กามโภคะ อันสมควรแก่ขรหัดเป็นอันมาก ย่อมมีแก่พระราชกุมารผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ในคารวาสวิสัยนี้ ถ้าพระราชกุมารนี้ทรงละกามโภคะทั้งปวง จะทรงได้อนุตตรธรรม อันเป็นทรัพย์อย่างประเสริฐสูงสุด กราภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน พบก่อนกำเนิดก่อน เป็นผู้หวังประโยชน์ หวังความเกื้อกูล หวังความผาสุก หวังความเกษมจากโยคะ แก่ชนเป็นอันมาก ด้วยมนสิการว่าทำไฉนชนเหล่านี้พึงเจริญด้วยศรัทธา เจริญด้วยศีล เจริญด้วยสุตตะ เจริญด้วยพุทธิ เจริญด้วยจาคะ เจริญด้วยธรรม เจริญด้วยปัญญา เจริญด้วยทรัพย์และข้าวเปลือก เจริญด้วยนาและสวน เจริญด้วยสัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้า เจริญด้วยบุตรและพัญญาเจริญด้วยทาตและกรรมกร เจริญด้วยญาติ เจริญด้วยมิตร เจริญด้วยพวกพ้อง ดังนี้ ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทำสั่งสมพอกพูนไพ่บูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะสามประการนี้ คือ มีส่วนพระกายข้างหน้า ดังว่ากึ่งกายข้างหน้าแห่งราชสีหนึ่ง มีระหว่างพระปริสดางเต็มดีหนึ่ง มีลำพระสอกลมเสมอกันหนึ่ง พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะสามประการนั้น ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้ คือ มีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดา คือไม่เสื่อมจากทรัพย์และข้าวเปลือก ไม่เสื่อมจากนาและสวน ไม่เสื่อมจากสัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้า ไม่เสื่อมจากบุตรและพันยา ไม่เสื่อมจากทาตและกรรมกร ไม่เสื่อมจากญาติ ไม่เสื่อมจากมิตร ไม่เสื่อมจากพวกพ้อง ไม่เสื่อมจากสรรพสมบัติ ถ้าพระมหาบุรุษนั้น ออกจากเรือน ผนวดเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้า จะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้ คือ มีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดา คือ ไม่เสื่อมจากศรัทธา ไม่เสื่อมจากศีล ไม่เสื่อมจากสุตตะ ไม่เสื่อมจากจาคะ ไม่เสื่อมจากปัญญา ไม่เสื่อมจากสมบัติทั้งปวง พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่า พระมหาบุรุษย่อมปรารถนาความเจริญ กับด้วยประชาชนเหล่าอื่นว่าทำฉไหน พระหูชน พึงไม่เสื่อมจากศรัทธาศีล สุตตะพุทธิ จาคะธรรม คุณอันให้ประโยชน์สำเร็จมาก ทรัพย์ข้าวเปลือก นา สวน บุตร ภรรยา สัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้า ญาติมิตร พวกพ้อง และภาระวันนะ สุข ทั้งสองประการดังนี้ ทั้งหวังความมั่งมีและความสำเร็จ พระมหาบุรุษนั้นมีส่วนพระกายข้างหน้าดำรงอยู่เป็นอันดี ดังว่ากึ่งกายข้างหน้าแห่งราชสี และมีพระสอกลมเสมอกัน ทั้งมีระหว่างพระปริสดางเต็มดี ลักษณะทั้งสามนี้เป็นบุพนิมิตไม่เสื่อม ปรากฏอยู่ เพราะกรรมที่พระมหาบุรุษประพฤติดีแล้ว ทำแล้วในการก่อน พระมหาบุรุษ แม้ดำรงอยู่ในขิหิวิสัยย่อมทรงเจริญด้วยเข้าเปลือก ทรัพย์ บุตรภรรยา สัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้า ถ้าทรงตัดกังวลเสีย ทรงผนวด ย่อมทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันประเสริฐ มีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดา กราภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน พบก่อนกำเนิดก่อน เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือก้อนดิน ท่อนไม้หรือสัตตรา ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทำ สั่งสม พอกพูนไพ่บูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ คือ มีเส้นประสาทสำหรับนำรสอาหารอันเลิศ กล่าวคือ พระมหาบุรุษนั้นมีเส้นประสาทมีปลายในเบื้องบน ประชุมอยู่ที่ลำพระสอสำหรับนำรถอาหารแผ่ซ่านไปสม่ำเสมอทั่วพระกาย พระองค์สมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้ คือ มีพระโรคาพาทน้อย มีความลำบากน้อย สมบูรณ์ด้วยพระเตโชธาตอันยังอาหารให้ย่อยดี ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก ถ้าพระมหาบุรุษนั้น ออกจากเรือน ผนวดเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลส อันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้า จะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้ คือ มีพระโรคาพาดน้อย มีความลำบากน้อย สมบูรณ์ด้วยพระเตโชธาตอันยังอาหารให้ย่อยดี ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก อันควรแก่พระประธานเป็นปานกลาง พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลาย จึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะนั้นว่า พระมหาบุรุษไม่เบียดเบียน ไม่ยำยีสัตว์ด้วยฝ่ามือ ด้วยท่อนไม้ ด้วยก้อนดิน ด้วยสัตรา ด้วยอันให้ตายเอง และอันบังคับให้ฆ่า ด้วยอันจำจอง หรือด้วยอันให้หวาดกลัว เพราะกรรมนั้นนั่นแหละพระมหาบุรุษไปจากมนุษยโลก จึงบันเทิงใจในสุคติทั้งหลาย และเพราะทำกรรมมีผลเป็นสุขจึงได้สุขมาก และมีเส้นประสาทสำหรับนำรสอาหาร เพราะฉะนั้น พวกพรามผู้ฉลาดมีปัญญาอันเห็นแจ่มแจ้ง จึงทำนายว่า พระราชกุมารนนี้จักมีความสุขมาก ลักษณะนั้นย่อมส่องอัดนั้นสำหรับพระราชกุมาร ผู้ยังดำรงอยู่ในขี้หิวิสัย หรือผู้ทรงผนวด ดูกระภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน พบก่อน กำเนิดก่อน ไม่ถลึงตาดู ไม่ค้อนตาดู ไม่ชำเลืองตาดู เป็นผู้ตรง มีใจตรง มีใจตรงเป็นปกติ แลดูตรงตรงและแลดูพระหูชนด้วยปิยาจักสุ ตถาคต ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้น อันตนทำสั่งสม พอกพูนไพ่บูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะสองประการเหล่านี้ คือ มีพระเนตรสีดำสนิทหนึ่ง มีดวงพระเนตรดังว่าตาแห่งโคหนึ่ง พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้น ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้ คือ เป็นผู้อัญชนเป็นอันมาก เห็นแล้วรัก เป็นที่รักใคร่พอใจ แห่งพราหมณ์และคฤหบดี แห่งชาวนิคมและชาวชนบท แห่งโหราจารย์และมหาอัมมาตย์แห่งกองทหาร แห่งนายประตู แห่งอัมาตย์แห่งบริษัท แห่งพวกเจ้า แห่งเศรษฐี แห่งพระราชกุมาร ถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือน ผนวดเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้ คือเป็นผู้ที่ชนเป็นอันมากเห็นแล้วรัก เป็นที่รักใคร่พอใจ แห่งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูรนาค และคนทัน พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลาย จึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่า พระมหาบุรุษไม่ถลึงตาดู ไม่ค้อนตาดู ไม่สำเลืองดู เป็นผู้ตรง มีใจตรงเป็นปกติ และแลดูพระหูชนด้วยปิยะจักสุพระองค์เสวยวิบากอันเป็นผล บันเทิงอยู่ในสุขติทั้งหลาย มาในโลกนี้มีดวงพระเนตรดังว่าตาแห่งโค และมีพระนายนา คือพระเนตรมีสีดำสนิท มีการเห็นแจ่มใส พวกมนุษย์ผู้ประกอบในลักษณะศาสตร์ มีความละเอียด ผู้ฉลาดในลักษณะ เป็นนิมิต มีบทมาก ฉลาดในการตรวจ เห็นในตามีสีดำสนิท และดวงตาเป็นดังตาแห่งโค จะชมเชยพระราชกุมารนนั้นว่า พระองค์เป็นที่เห็น น่ารัก พระมหาบุรุษดำรงอยู่ในขีหิวิสัยเป็นที่เห็นที่น่ารัก เป็นที่รักของชนมากก็ถ้าพระองค์ทรงละขีหิวิสัยเป็นพระสมณะย่อมเป็นที่รักของพระหูชน และยังชนเป็นอันมากให้สร้างโศก กราภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน พบก่อนกำเนิดก่อน เป็นหัวหน้าของพระหูชนในธรรมทั้งหลายฝ่ายกุศล เป็นประธานของพระหูชนด้วยกายสุจริต ด้วยวจีสุจริต ด้วยมโนสุจริต ในการบำเพ็ญทาน ในการสมาทานศีล ในการรักษาอุโบสถ ในความปฏิบัติดีในมารดา ในความปฏิบัติดีในบิดา ในความปฏิบัติดีในสมณะ ในความปฏิบัติดีในพราหมณ์ ในความเคารพต่อเชตชนในสกุล และในธรรมเป็นอธิกุศลอื่น ๆ ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทำสั่งสม พอกพูนไพ่บูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ คือมีพระเศียรได้ปริมณฑลดุดดังว่าประดับด้วยอุณหิต พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้ คือเป็นที่คล้อยตามของมหาชน ที่เป็นพราหมณ์ เป็นคฤหบดี เป็นชาวนิคม เป็นชาวชนบท เป็นโหราจารย์ เป็นมหาอมาตย์เป็นกองทหาร เป็นนายประตู เป็นอมาตย์เป็นบริษัท เป็นเจ้า เป็นเศรษฐี เป็นราชกุมาร ถ้าพระมหาบุรุษนั้น ออกจากเรือน ผนวดเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้ คือเป็นที่คล้อยตามแห่งมหาชน ที่เป็นภิกษุ เป็นภิกษุณี เป็นอุบาสก เป็นอุบาสิกา เป็นเทวดา เป็นมนุษย์ เป็นอสูร เป็นนาคเป็นคนทัน พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลาย จึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะนั้นว่า พระมหาบุรุษเป็นหัวหน้าในธรรมทั้งหลายที่เป็นสุจริต ยินดียิ่งแล้วในธรรมจริยา เป็นที่คล้อยตามของพระหูชน เสวยผลแห่งบุญในสวรรค์ทั้งหลาย ครั้นเสวยผลแห่งสุจริตแล้ว มาในโลกนี้ ได้ถึงความเป็นผู้มีพระเศียรดุดดังว่า ประดับด้วยอุณหิต พวกผู้รู้ที่ทรงจำลักษณะเป็นนิมิตอันปรากฏอยู่ทำนายว่า พระราชกุมารนี้ จากเป็นหัวหน้าแห่งผ้าหูชน หมู่ชนที่ช่วยเหลือของพระองค์ในหมู่มนุษย์ในโลกนี้จากมีมาก แม้ในเบื้องต้นครั้งนั้น พวกพราหมณ์ก็พยากรณ์แก่พระองค์ว่า พระราชกุมารนี้ถ้าเป็นกษัตริย์จะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน จะได้ความช่วยเหลือในชนมากโดยแท้ถ้าพระองค์จะทรงผนวด จะปราดเปรื่อง มีความชำนาญวิเศษในธรรมทั้งหลาย และชนเป็นอันมาก จะเป็นผู้ยินดียิ่ง ในคุณคือความสั่งสอนของพระองค์ และจะคล้อยตาม ูกราภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน พบก่อน กำเนิดก่อนละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คำจริง ดำรงคำสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ ไม่พูดหลวงโลก ตถาคต ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทำสั่งสม พอกพูนไพ่บูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะสองประการเหล่านี้ คือ มีโลมาชาติ ขุมละเส้นละเส้นหนึ่ง และมีอุณาโลมในระหว่างคิ้วมีสีขาวอ่อนเหมือนปุ๋ยฝ้ายหนึ่ง พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้น ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นที่ประพฤติตามของมหาชน ที่เป็นพราหมณ์ เป็นคฤหบดี เป็นชาวนิคม เป็นชาวชนบท เป็นโหราจารย์ เป็นมหาอมาตย์ เป็นกองทหาร เป็นนายประตู เป็นอมาตย์ เป็นบริษัท เป็นเจ้า เป็นเศรษฐี เป็นราชกุมาร ถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือน ผนวดเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้ คือเป็นที่กระพฤติตามของมหาชน ที่เป็นภิกษุ เป็นภิกษุณี เป็นอุบาสก เป็นอุบาสิกา เป็นเทวดา เป็นมนุษย์ เป็นอสูร เป็นนาคเป็นคนทัน พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่า ในชาติก่อนๆ พระมหาบุรุษ มีปฏิญญาเป็นสัจจะ มีพระวาจาไม่เป็นสอง เว้นคำเหลวไหล ไม่พูดให้เคลื่อนคลาดต่อใครๆ ตรัสโดยคำจริงคำแท้คำคงที่ มีพระอุณาโลมสีขาวสะอาด อ่อนดีดังปุ๋ยฝ้าย เกิดดีในระหว่างพระขนง และในขุมพระโลมาทั่วไป ไม่มีโลมชาติเกิดเป็นสองเส้น มีพระสรีระอันโลมชาติเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งขึ้นสะพรั่ง พวกผู้รู้ลักษณะ ฉลาดในลักษณะเป็นนิมิตที่ปรากฏเป็นจำนวนมากมาประชุมกัน แล้วทำนายพระมหาบุรุษว่า พระอุณาโลมตั้งอยู่ดี โดยนิมิตบ่งว่าพระหุชนย่อมประพฤติตาม พระมหาบุรุษแม้ดำรงอยู่ในขีหิวิสัย มหาชนก็ประพฤติตาม เพราะกรรมที่ทรงทำดีมากในชาติก่อน หมู่ชนย่อมประพฤติตามพระมหาบุรุษผู้ตัดกังวล ทรงผนวดเป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ กระภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน พบก่อนกำเนิดก่อน ละคำส่อเสียด เว้นขาดจากคำส่อเสียด ฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้น เพื่อให้คนหมู่นี้แตกร้าวกัน หรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้ เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกร้าวกัน สมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้าง ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้าง ชอบคนผู้พร้อมเพรียงกัน ยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกัน กล่าวแต่คำที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกัน ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสม พอกพูนไพ่บูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะสองประการเหล่านี้ คือ มีพระทนสี่สิบซี่หนึ่งมีพระทนไม่ห่างหนึ่ง ระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้น ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้ คือ มีบริษัทไม่แตกกัน บริษัทของพระองค์ที่ไม่แตกกัน เป็นพราหมณ์ เป็นคฤหบดี เป็นชาวนิคม เป็นชาวชนบท เป็นโหราจารย์เป็นมหาอัมมาตเป็นกองทหาร เป็นนายประตู เป็นอัมมาตเป็นบริษัท เป็นเจ้า เป็นเศรษฐี เป็นราชกุมาร ถ้าพระมหาบุรุษนั้น ออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้ คือ มีบริษัทไม่แตก บริษัทของพระองค์ที่ไม่แตกกัน เป็นภิกษุ เป็นภิกษุณี เป็นอุบาสก เป็นอุบาสิกา เป็นเทวดา เป็นมนุษย์ เป็น อสูร เป็นนาค เป็นคนทัน พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลาย จึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่า พระมหาบุรุษ ไม่ได้กล่าวแล้วซึ่งวาจาอันส่อเสียด อันทำความแตกแก่พวกที่ดีกัน อันทำความวิวาท เป็นเหตุให้ความแตกกันมากไป อันทำกิจอันไม่ควรเป็นเหตุให้ความทะเลาะกันมากไป อันยังความแตกกันให้เกิดแก่พวกที่ดีกัน ได้กล่าวแล้วซึ่งวาจาดี อันทำความไม่วิวาทกันให้เจริญไป อันยังความติดต่อกันให้เกิดแก่พวกที่แตกกันบรรเทาความทะเลาะของชน มีความสามัคคีกับหมู่ชน ยินดีเบิกบานอยู่กับประชุมชนทั้งหลาย ย่อมเสวยวิบาก อันเป็นผลเบิกบานอยู่ในสุขติทั้งหลาย มาในโลกนี้ย่อมมีพระทนไม่ห่าง เรียบดี และมีพระทนสี่สิบซี่ เกิดอยู่ในพระโอษฐ์ตั้งอยู่เป็นอย่างดี ถ้าพระองค์เป็นกษัตริย์เป็นใหญ่ในแผ่นดิน จะมีบริษัทไม่แตกกัน หากพระองค์เป็นสมณะจะปราศจากกิเลสปราศจากมนทิน บริษัทของพระองค์จะดำเนินตามไม่มีความหวั่นไหว กราภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน พบก่อนกำเนิดก่อน ละคำหยาบ เว้นขาดจากคำหยาบ กล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษ เพราะหูชวนให้รัก จับใจ เป็นของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่พอใจ ตถาคต ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทำสั่งสม พอกพูนไพ่บูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะสองประการเหล่านี้ คือ มีพระชิวหาใหญ่หนึ่ง มีพระสุรเสียงดังว่าเสียงพรม เมื่อตรัสมีกระแสเหมือนเสียงนกกาละเวกหนึ่ง พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้น ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือ มีพระวาจาอันพระหูชนพึงเชื่อถือ พระหูชนที่เชื่อถือคำของพระองค์ เป็นพราหมณ์ เป็นคฤหบดี เป็นชาวนิคม เป็นชาวชนบท เป็นโหราจารย์ เป็นมหาอมาตย์ เป็นกองทหาร เป็นนายประตู เป็นอมาตย์ เป็นเจ้า เป็นเศรษฐี เป็นราชกุมาร ถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้ คือ มีพระวาจาอันพาหุชนเชื่อถือพาหุชนที่เชื่อถือพระวาจาของพระองค์ เป็นภิกษุ เป็นภิกษุณี เป็นอุบาสก เป็นอุบาสิกา เป็นเทวดา เป็นมนุษย์ เป็นอสูรเป็นนาค เป็นคนทัน พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่า พระมหาบุรุษไม่ได้กล่าวแล้วซึ่งวาจาหยาบ อันทำความด่า ความบาดหมาง ความลำบากใจทำความเจ็บใจ เป็นเครื่องย่ำเหยียบแก่ผ้าหูชน เป็นคำชั่วร้าย ได้กล่าวแล้วซึ่งวาจาอ่อนหวานไพเราะ อันมีประโยชน์ดี กล่าวว่าจาเป็นที่รักแห่งใจ อันไปสู่หไทย อันสะดวกแก่โสด เสวยผลแห่งวาจาที่ประพฤติดีและเสวยผลบุญในสวรรค์ทั้งหลาย ครั้นเสวยผลแห่งกรรมที่ประพฤติดีแล้ว มาในโลกนี้ได้ถึงแล้ว ซึ่งความเป็นผู้มีเสียงดังว่าเสียงแห่งพรหม และมีพระชิวหาภัยบูรณ์กว้างมีคำที่ตรัสอันพระหุชนเชื่อถือ ผลนี้ย่อมสำเร็จแก่พระองค์ แม้เป็นคารหัสตรัสอยู่ฉันใด ถ้าพระองค์ทรงผนวดเมื่อตรัสคำที่ตรัสดีมากแก่พระหูชนคำนั้น พระหูชนก็เชื่อถือฉันนั้นโดยแท้ ดูกระภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน พบก่อน กำเนิดก่อน ละคำเพอเจอเว้นขาดจากคำเพอเจอพูดถูกการ พูดแต่คำที่เป็นจริง พูดอิงอัด พูดอิงธรรม พูดอิงวินัยพูดแต่คำมีหลักฐาน มีที่อ้าง มีที่กำหนด ประกอบประโยชน์โดยการอันควร ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสม พอกพูนไพ่บูนครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ คือ มีพระหานุดังว่าคางราชสี พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาได้รับผลข้อนี้ คือ ไม่มีใครๆ ที่เป็นมนุษย์เป็นข้าศึกศัตรูกำจัดได้ ถ้าพระมหาบุรุษนั้น ออกจากเรือนผนวดเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้า จะได้รับผลข้อนี้ คือ ไม่มีค่าศึกศัตรูภายในภายนอก คือราคะ โทสะ โมหะ หรือสมณพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม ใครๆในโลกกำจัดได้ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลาย จึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะนั้นว่า พระมหาบุรุษไม่กล่าวคำเพ้อเจ้อไม่กล่าวคำปราศจากหลักฐาน มีคลองพระวาจาไม่เหลวไหล ทรงบรรเทาเสียซึ่งคำที่ไม่เป็นประโยชน์ ตราแต่คำที่เป็นประโยชน์ และคำที่เป็นสุขแก่พระหูชน ครั้นทำกรรมนั้นแล้ว จุติแล้วจากมนุษยโลก เข้าถึงแล้วซึ่งเทวโลก เสวยวิบากอันเป็นผลแห่งกรรมที่ทำดีแล้ว จุติแล้วเวียนมาในโลกนี้ ได้แล้วซึ่งความเป็นผู้มีพระหนุดังว่าค้างราชสี ที่ประเสริฐกว่าสัตว์สีเท้า เป็นพระราชาที่เป็นใหญ่กว่ามนุษย์ แสนยากที่ใครจะกำจัดพระองค์ได้ พระองค์เป็นผู้ใหญ่ยิ่งของมวลมนุษย์ มีอนุภาพมาก เป็นผู้เสมอด้วยเทวดาผู้ประเสริฐในชั้นไตรทิพย์และเป็นเหมือนพระอินทร์ ผู้ประเสริฐกว่าเทวดา เป็นผู้มั่นคง อันคนทัน อสูรท้าวสักกะและยักษ์ผู้กล้าไม่กำจัดได้โดยง่ายเลย พระมหาบุรุษเช่นนั้น ย่อมเป็นใหญ่ทุกทิศในโลกนี้โดยแท้ ระภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน พบก่อนกำเนิดก่อนละมิจฉาอาชีวะแล้วสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะ เว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่าง การโกงด้วยของปลอม และการโกงด้วยเครื่องตวงวัด และการโกงด้วยการรับสินบน การหลอกลวงและตลบตะแลง เว้นขาดจากการตัด การฆ่า การจองจำ การตีชิง การปล้น และกันโชค ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสม พอกพูนไพ่บูน ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะสองเหล่านี้ คือ มีพระทนเสมอกันหนึ่งและมีพระทาถะสีขาวงามหนึ่งพระมหาบุรุษนั้น สมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งสองนั้น ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้ คือ มีบริวารสะอาด บริวารของพระองค์ที่สะอาดนั้น เป็นพรามและคฤหบดี เป็นชาวนิคมและชาวชนบท เป็นโหราจารย์และมหาอัมาตเป็นกองทหาร เป็นนายประตู เป็นอัมาต เป็นบริษัท เป็นเจ้า เป็นเศรษฐี เป็นราชกุมาร ถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือน ผนวดเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้ คือ มีบริวารสะอาด บริวารของพระองค์ที่สะอาดนั้น เป็นภิกษุ เป็นภิกษุณี เป็นอุบาสก เป็นอุบาสิกา เป็นเทวดา เป็นมนุษย์ เป็นอสูร เป็นนาค เป็นคนทัน พระผู้มีพระภาค ตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ ในพระลักษณะเหล่านั้นว่า พระมหาบุรุษนั้นละมิจฉาอาชีวะเสีย ยังความประพฤติให้เกิดแล้ว ด้วยสัมมาอาชีวะ อันสะอาดอันเป็นไปโดยธรรม ละกรรมอันไม่เป็นประโยชน์ ประพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ และเป็นสุขแก่ผ้าหูชน ทำกรรมมีผลดีที่หมูสัตว์บุรุษ ผู้มีปัญญาอันละเอียด ผู้ฉลาดสรรเสริญแล้ว เสวยสุขอยู่ในสวรรค์ เป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยสมบัติ เป็นที่ยินดีเพลิดเพลินอภิรมอยู่ เสมอด้วยเท้าสักกะผู้ประเสริฐในชั้นไตรทิพย์จุติจากสวรรค์แล้วได้พบ เป็นที่อยู่แห่งมนุษย์ ซ้ำยังได้เฉพาะซึ่งพระทนที่เกิดในพระโอษสำหรับตรัสเรียบเสมอ และพระทาถะสีขาวดีหมดจด สะอาด เพราะวิบากอันเป็นผลแห่งกรรมที่ทำดี พวกมนุษย์ผู้ทำนายลักษณะที่มีปัญญาอันละเอียดที่มหาชนยกย่องเป็นจำนวนมาก มาประชุมกันแล้ว พยากรณ์ว่า พระราชกุมารนี้จะมีหมู่ชนที่สะอาดเป็นบริวาร มีพระทนที่เกิดสองหนเสมอ และมีพระทาทะมีสีขาวสะอาดงาม ชนเป็นอันมากที่สะอาดเป็นบริวารของพระมหาบุรุษ ผู้เป็นพระราชาปกครองแผ่นดินใหญ่นี้ ไม่กดขี่บีดเบียนชาวชนบท ชนทั้งหลายต่างประพฤติกิจเป็นประโยชน์และเป็นสุขแก่ชนมาก ถ้าพระองค์ทรงผนวดจะเป็นสมณะปราศจากบาปธรรม มีกิเลสเป็นดั่งทุลีระงับไป มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้ว ปราศจากความกระวนกระวายและความลำบาก จะทรงเห็นโลกนี้และโลกอื่น และบรมธรรมโดยแท้ข้ารือหัดเป็นจำนวนมาก และพวกบรรพชิตที่ยังไม่สะอาด จะทำตามพระโอวาทของพระองค์ ผู้กำจัดบาปธรรมที่บัณฑิตติเตียนเสียแล้ว พระองค์จะเป็นผู้อันบริวารที่สะอาด ผู้กำจัดกิเลสเป็นมนทิน เป็นดั่งว่าตออันให้โทษห้อมล้อมแล้ว พระผู้มีพระภาค ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายนั้น ชื่นชม ยินดี พระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาค ดังนี้แหละจบ ลักษณะสูตร